ครับ สวัสดีครับพบกับผมเมมโรายครับเกม Kingdom Hearts ปืนบาสลีฟฟนนอนมิกครับ กับพาร์ทที่10 ของเวนตัสนะครับแล้ววันนี้เราจะมาลุยโลกของเนเวอร์แลนด์ครับ หรือของปิจแพนนั่นเองนะครับ ก็อย่าลืมก็ฝากขอบคุณทั้งป๊อป แล้วก็กันนะที่ช่วยกันแปลนะครับ แล้วส่วนผมด้วยที่ทำหน้าที่เป็นการแคทเกมแล้วก็ช่วยๆกันนะฮะจังหวะนี้ลุยเลยดีกว่านะครับ 邪魔だ動かないよ思いっきり蹴っ飛ばせえあお前誰だ俺はベントスみんなからベンって呼ばれてるえっとそっか 少し休むつもりがすっかり寝ちゃってたみたいどこから来たの俺はんん分かってるよすぐ行くからじゃあねウェンなあどこへ行くんだティンクが見つけた流れ星を探しに行くんだよ流れ星 俺も一緒に行っていいかなもちろんだよ僕たちについてこられるならね流れ星はえー、っとあっちの集落の方だね準備はいい前進めあっ o k ครับลุยะไม่รอช้าเดี๋ยวเสเวลาเดคลิปยาวเพราะคิดว่าคงดูแต่ในเรื่องกันไม่เป็นไรฮะ เออทำดีที่สุดครับ ช่วยกันแปลตอนนี้คือตอนนี้ทีมงานนะผมมีประมาณสามสามคนนะมีผมมีป๊อปมีกันนะกันนี้ก็จะมีช่องของตัวเองแต่ป๊อปนี่ทำช่องเดียวกับผมนะเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างนะเผื่อใครเข้าไปดูของกันด้วยก็ได้เหมือนกันช่วยช่วยกันแปลนี่นะฮะมาลุยเกมต่อครับเพราะเพราะพวกผมคิดว่าน่าจะช่วยกันทำน่าจะเร็วกว่าเพราะตอนนี้น่าจะทำกันไม่ทันแล้ว ชุดล็อกก่อนจำ็บเลเวลชุดล็อกด้วยเวลาสู้บอสจะได้สู้ง่ายๆไปไปไปเฮ้ยังไม่ได้เปลี่ยนคีเบตเลยนะ ผมรู้สึกคีเบตของเอ่อโลกของเดสเปมันจะเป็นเน้นเวทด้วยหรือเปล่าอันนี้ใช้สายฟ้าแล้วแทบจะไม่ลดเลยเพราะมันเป็นท่าสายฟ้าเหมือนกันนะ โอ้ผิดท่าแล้วตั้งแต่ด่านที่แล้วแล้วไปเก็บรีเวลอะสกิลให้เต็มๆ จะได้เปลี่ยนสกิลอะของเดียวผมเก็บหลังไม้นะคือตอนนี้ก็มันผ่านไปก่อนแล้วกันไม่มีอะไรเต็มนะ มือนจะจอยผม มันจะเจ๊งๆไงไม่รู้ เดินหน้าแบบกระตุกกระตุกอ๋อ เมื่อกี้เราเราเห็นเออเวนตัส เอ้ยไม่ใช่เวนตัสดิวันนี้ทัสอยู่ตรงฝั่งซ้ายเนี่ยแต่เราต้องไปฝั่งซ้ายก่อนเอ้ยตกน้ำ เวรกรรมจริง แล้วก็โดดตรงน้ำไม่ได้ มันเหมือนภาคสามที่เราเห็นในเทเลอร์กัน มีของเดี๋ยวเข้ามาเก็บก็ได้ครับช่างมันเสียเวลาเรารีบไปดีกว่าไปเนื่องด้วยคีย์เบสของโลก โอลิมปัสนี่มัน อ่า มันเน้นแต่ดนตรีดาเมจธรรมดา มันเลยแบบเวทโคตรเบาเลยเนี่ย อย่างที่เห็นเบาเหลือเกิน คตรเบาเลยสัตว์ป่าไปเยี่ยงมันก็จะไปใส่ใจครับ ดูเกมเพย์ก็ดูดวนอยู่แล้วสนใจแฟนเกมนี้ก็ได้แบบนะ เข้ามาดูในเรื่องกันเนาะยังไงก็ทนดูไปก่อนครับ เดี๋ยวผมค่อยไปรวมเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะ เป็นไอ้นี่แทนแล้วกันเป็น คัดซีนนะเผื่อคนอยากดูแต่คัดซีนยังไงถ้าผมพูดไม่ค่อยรู้เรื่องหรือว่าไม่ค่อยถนัดยังไงก็ขอโทษทีครับ ตกลงไปเฉยอะจะจะให้วิ่งดูอย่างเดียวก็ได้นะจริงๆเวลไม่ต้องเก็บแต่ว่า นะสักหน่อย เดี๋ยวคลิปมันสั้นไปใช่ไหมไปยิงไปยิงใส่คนไปยิงอืมหมุนหมุนติ้วติ้วไม่ค่อยแรงนะผมว่าไปยิงหมดยังเนี่ย ยังยังไม่หมดอีกโอ้ พระเพียงสร้างไปยังลอยครับไป 誰だこいつは見ない顔だな俺ベントスベンティ呼んでくれうんまいいか気をつけお前たち海賊のお宝は欲しくないか海賊のお宝欲しいフック船長がお宝を隠しているところを見たんだそれを横取りしてやろうじゃないか面白そう行こう行こう いていてピンクどうしたんだよみんなで流れ星を探しに行く途中だったんだ海賊のお宝の方がずっと楽しいってピンクも一緒に行くよなんだよせっかく誘ってやったのにベン君も一緒に来ないかありがとうでも俺は流れ星を探すよ อ๋อโอเคแต่ผมจะว่าไปผมก็เสียดายนะภาคนี้เวลาไปโลกไหน มันไม่เปลี่ยนชุดเนาะแต่จะว่าไปมันก็นะมันเป็นของมันเป็นภาคที่เป็นในเรื่องหลายตัวได้เปลี่ยนชุดมันก็แปลกๆอยู่ใช่ไหมไปเยี่ยงท่าไป เราต้องไปไหนก่อนเข้าบ้านปะ ตีผมตีชุดนี้ให้หมดแล้วนะแต่พอเข้าบ้านออกมาคงไม่ตีแล้ววิ่งเลยดีกว่าเสียเวลา ลืมเปลี่ยนคีเบสอ่ะนะเขาเป็นคีเบสอย่างเรื่องมั้นี่เป็นสกิลนี่ว่ะ สกิลอะไรอัพ อ๋อนี่เน้นสายฟ้าใช้ มันไม่มีเวทอะไรอื่นที่ใช้ลมเลย นนี้เต็มอีกนะแรงน้ำถ่วงเหรอใช้ก็ดี เดี๋ยวค่อย เดี๋ยวค่อยไปผสมมาแล้วนะเท่านี้ก่อนไปเออลืมเปลี่ยนคีเบตนี่ว่าครูอะ ถือถือว่าดีใช้เวทหน่อยบ้างก็ดีโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้วิ่งไปเลยได้นะ เพราะมันก็ได้สู้เหมือนเดิมทางไหนวะเนี่ยทางนี้ปะไปทางนู้นเรายังไม่ได้แผนที่เลยเอา ที่บอกจอย ผมกดเดินหน้าไม่ค่อยติดนะเนี่ยแผนที่นี้โป๊ะน่าจะต้องมาทางที่มิกกี้เจอวานิทัศน์ใช่อเปะ่あれはミッキーの星のかけら 流れ星に思わぬおまけがついてきたぞティンカーベルを離せピーターパンの仲間かピーターパンに伝えておけティンカーベルを返してほしければ人魚の入り江まで来いとな待て邪魔だ ฮะเดี๋ยวค่อยมาเคลียร์ไอ้นี้ทีหลังกับตันฮุก เอาทิงกระเบลไปจัดการก่อนนะพวกนี้ล้มไปก่อนนะไอ้ยังถอยไปก่อนนะว่าไปเล่น เล่นคิดถึงข้อหมดก็ตายแบบง่ายๆเหมือนกันเลยต้องระวังหน่อยสายฟ้านี่มันไม่ค่อยแรงไงหรือมันต้านสายฟ้าไม่รู้พวกนี้ไปยังสายฟ้าไปลอยเบื่อนสีไม่โดนลักษณะท่าทางอันเวอร์อันเวอร์ใี่แม่งคล้ายๆนี่เลยนะคล้ายๆชื่อเลยนะ ฮาร์เลสตัวเนี้ยน่ารำคาญนะแล้วมันไม่แพ้สายฟ้าด้วยมันเป็นลมเอ้าไม่โดนขอยิว่อนฮะการตายก่อนต้องแพ้ไฟเนี่ย โอ้เจ็บ เปลี่ยนเป็นเทล่าเลยจะตายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฮิวยังไม่ยังไม่ดีอยู่ เดี๋ยวผมขอฮิวนะอันตรายพวกนี้รอไปก่อนเดี๋ยวนะเอาไอตัวลอยๆก่อนเนี่ย จะตีจะตีตรงพื้นนะเอ้ยเจอพวกนี้น่าเบื่อแล้วมันแรงมากเลยนะที่ข้อหมดลเก็บทีละตัวไปเยี่ยงไปเร็วขึ้น เร็วสกิลเบามากเลยอะลอยไปก่อนหนึ่งสายฟ้าไม่เอา ไยเพื่อนลอยลอยไปบ้างลอยอีกรอบนึงลอยแล้วลอย ซ้ำสายฟ้า มันไม่แรงแทบจะไม่เข้าเลยอะ พวกนี้จะเป็นทานลมเปี้ยงรอดก่อนยังไม่หมด ยังไม่หมดนี่ลอยกลางอากาศไม่ได้เลย ยังแข็ง บอกเลยว่า ยังแข็ง อุ้ยจบโดนใช้ดีลิงบ้างเอไม่ใช่ดีลิง ผูดผิดแล้วชุดล็อกชุดล็อกเกือบตัวเกือบตาย ตัวนี้ก็ตายตายแล้วฮะ เรียบร้อย โอ้ฟ้าเอ้ยไม่ก่อนนะฮะูีเป็นหนึ่งดอกสายฟ้าไปยังตายสะโคนสะโคนสะโคนรัวรัว รัวรัวรัวเปย้ยงไปบ้างตายฮะแสดงว่า ผมว่ามอนพวกนี้มัน แพ้ไปแน่เลยด่านนี้ถ่ายถ่ายถ่ายถ่ายถ่ายถ่าย ไม่ตายเว้ย หมด หมดยัง ก็จะหมดนะ 失った星ってなんだろう光って何 <laughs> ーパーティンカーベルがさらわれた遅かったかフックめ人魚の入り江に来いって言ってた待ち伏せかあいつの考えそうなことだ俺も連れて行ってくれ急ぐぞついてこられるかもちろんไปไปไม่รอบินตัวเองบินได้ยนเดียว นะสกิลโอเคเดี๋ยวผมลองสมก่อน ได้ได้อยู่นะฮะเป็นท่าสายฟ้า มันก็เป็นท่าสายฟ้าดีปะเกียดมากเลย น่าจะผมผสมได้แค่สายฟ้าปะอันนี้ลมอะท่าลมก็ยังดี คือตอนเนี้ยท่าอื่นมันแทบจะไม่ค่อยมีให้ใช้เลย นี่ไง แข็งเป็นน่าน่าจะเป็นน้ำแข็งขั้นสามจริงด้วยฮะน้ำแข็งมันเข้าไหมนะสายฟ้าอันนี้กลายเป็นสายฟ้าขั้นสามแน่เลย จริงด้วยฮะยังเหลืออีกนะผสมไปก่อนนะตัวหนึ่งยังครับ เค หมดแล้ว ใช้บ้างยัดยัดก่อน เอา น้ำแข็งมาใช้ก่อนเนี่ยน่าจะดีวันนี้ผมเดินผ่านเลยนะเสียเวลา 体どこから海だあれを見ろティンク無事でよかったえ大きな剣を持った男に僕は海賊船の大砲を止めてくる俺はフックのところへ行くうん ティンク頼むああこれは妖精の粉だ体が軽くなった感じがしないかいโอเคครับทิงเกอร์เบลให้ท่าบินเรามาใส่กัน โอเคเราก็จะบินได้จะบินช้าอยู่นะ ต้อง หาท่าอื่นใหม่ท่าเพิ่มมา ไปแล้วพี่จะตีมาฮะ เราต้องผ่านตรงนี้ไม่ได้เราไม่อยากใช้สายฟ้าเลยเดี๋ยวมันจะแปะเปลี่ยนสไตล์เป็นสายฟ้าอีกเบื่อเนี่ยพอเป็นสายฟ้าแล้วมันตีไม่เข้าจริงๆนะพวกสายฟ้าเนี่ย แล้วก็โดนในพวกขมียนมัิง โอ้ย จะตาย ยิงก่อนนะตำรวจมันก็ยิงปืนจังเลยครับไปก่อน โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวขอดีลิงขอใช้ดีลิงช่วยฮิวก่อนโอ้บ้าบ้าอียังไม่ตายมาสปีดหน่อย เคเป็นท่านี้ก็ยังดีหน่อยนะ ไปยัง ไปยังลอยไปลอยไม่ได้ดิเพียงเพียงไปยังโคตรเบาอ่ะ อาจจะเนื่องด้วยเราผมไม่ค่อยได้เก็บเปลเลยมันเลยแรง มันเลยเบาไม่ใช่เลยแรง พูดไหลอยู่เนี่ยงงงงตัวเองอย่ามันลอยไม่ได้ตัวใหญ่ไปเยี่ยงยิงยัด สายฟ้า สายฟ้าลอยไม่ได้ ไฟไปก่อนไปเยี่ยงของกันนะแวะเก็บของบ้างอะไรบ้างของว่าละเชื่อ กล่องใหญ่ ไม่น่าจะวางอะไรแถวนี้ ไอ้ตัวนี้ก็ไม่เข้าในสายฟ้าไปเยี่ยงของนะครับม่เก็บฮะยิ่งรู้ว่าแพ้สายฟ้า ไม่แพ้สายฟ้า ก็ยิงสายฟ้ารัวๆเลยเพราะว่า ไม่เอาดีกว่า เฮ้ยจะตายเหรอ กับตายโอ้ทูทูสโลเลยเรียบร้อย โอเคแต่ได้อยู่ ともおさらばか宿敵の最後がこうもあっけないものとははあやったぞあの忌ましいガをやっつけたぞ喜ぶのは早いぞフックお前はさっきのまさかピーターパンが いましいか君この音はあまた来たあっち行け逃がさないぞ มาฮะ เราต้องรู้ตัวอย่างรู้ผู้ชาย โอ้โห กาดไม่ได้ มันไม่โดน ไปยังไม่ลดเลยฮะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ตกเว้ยไม่ตกเว้ยตกไปสิ เออ เรียบร้อย โอ้โหจะล็อกอะไรวะเนี่ย งง กดแล้ว กดแล้วเนี่ยมันโดดหลบอย่างเงี้ยผมก็ทำอะไรไม่ได้ขอฮิวนะโอ้ระเบิด เอ้ระเบิดระเบิดระเบิดระเบิดระเบิดความชัวเปลี่ยนเป็น อืมน่าตกเหวไปละวฮิวเนโอ้ระเบิดไทท่าเลยโบบะโบบะโบ ชิบหายชิบหายชิบหาย ชิบหายโอ้โหฮิวฮิวฮิวฮิวโอ้โหไปฮะน่าจะอีก ไม่ทัน ทันไหมไม่ทัน ทันยิวก่อนฮะวางแถบไปก่อนนะอ๋อโดนระเบิดไป มันแพ้แท็บนี่เองฮะ มา ปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บโบ บะปิ้งโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอาวางแท็บรอฮะเข้ามาดิ ผม ผมผมไม่สนใจอะติดระเบิดพอมันติดแท็บแล้วหมด ดูท่านี้ไปวางแท็บรอเข้ามาดิอยู่ในแท็บนี่เข้ามาดินั่นแหละ สวยงามเออขึ้นตรงไหนวะเนี่ย ไป พาเยอะโบ บะเปียง โอ้ชิบหายแล้วชิบหายชิบหาย ชิบหายชิบหายชิบหายชิบหายชิบหายโอ้ฮิวผมยังคูดาวอยู่อะว่าแล้วมันต้องระวังโยนระเบิดผมขอฮิวก่อนแล้วกันเพื่อความชัวร์นะรบกวนไม่โดนโอ้โหหลบก่อนเลย หลบได้สุดล็อกไปแล้วนะ ความชัวไปไปกูดตายไปเนี่ยมันโคตรเบาเลย ถ้ามันจะเบาขนาดนี้นะที่ยังไปก่อน อ๋อผิดทาผมเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวดีไปก่อน เอาน้ำแข็งไปก่อนนะ เฮ้ย เรียบร้อยครับตัะเคแดกตาตาแล้วด้วยพอมันใช้ท่าเนี่ยไม่อยากเข้าไปตีเลย มัน เฮ้ยไม่โดนอีกกูเป็นจะตาย ผมก็จะตาย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอยิ้วนะ ไม่โดนเลยเว้ย ระยะโคตรใกล้เลย อืมหลบได้หลบได้ ยังไง ยังไงยืนมองหน้ากันอย่าง เอายังไงดี อืมหลบได้ สายฟ้าไม่น่าจะหลบได้มั้งร่วง เรียบร้อยจนเข้แดกเปียง สวยงามฮะ นี่โคตรตรึง 宝箱フック船長が隠していたお宝さ僕たちがさっきいただいたんだうん空っぽじゃないかごめんピーター全部なくしちゃったんだそうか残念だったないいさどうせ金貨や宝石みたいなつまんないものしか入ってなかっただろうしねだからさ 代わりに僕たちの宝物を入れるなんてどうかなそれだ金貨や宝石なんてつまらないものよりも自分が大切にしている本当の宝物だペンも何か入れるかいそうだなじゃあこれをなんだいそれはこれは 俺の大切な友達からもらったものなんだ思い出の宝物なんだねいいのかいそんな大切なものうん思い出はこれからたくさん作るんだデラとアクアたちと一緒に分かったべ今度会うまでにもっと大きな箱を用意しておくからもっとたくさんの宝物を持ってきてくれようん約束する それなんだけど友達の落とし物だと思うんだ俺に預けてもらえないかなティンクありがとう 心配はいらないさどこに向かってもきっとその先には友達がいるんだโอเคครับได้ดีลิงปีเตอร์แพนมาแล้วก็คีย์แบนใหม่ 様ずいぶん遠くまで行っちゃったみたいだねじゃないみたいだねおおうんそれ王様が持っていった星のかけら 王様あこれを持っていたミッキーのことかミッキーとはあ <laughs> おい ครับลุยต่อ นะฮะ เก็บกล่องผมคิดอยู่ว่าจะจะเปลี่ยนคีย์เบสไหม 様の手がかりを見つけましたんベントゥスだなえエラクスから聞いておるしかしお前には帰還命令が出ておったはずだがそれはまあよいミッキーも同じようなものだ てミッキーの手がかりというのはそれはベンティシーベンタソンベンバカいいようんみんなからもそう呼ばれてるどういうことかなミッキーとは会ったけどすぐに光の中へ飛ばされちゃって行き先はわからないんです、うん それはミッキーが消えたのとは別の世界で拾ったものでうんやはり世界を飛び回っておったかどうりでミッキーの気配が定まらなかったはずだ王様はどこに探してみよううん 闇の力でこちらの魔法が遮られてしまった王様の居場所を教えてください僕たちで王様を助けに行きますしかしお前たちではかなわないぞ僕たちは王様に使える騎士と魔法師だ俺が行くよあの場所は見覚えがある 僕たちも一緒に俺一人で大丈夫ミッキーには前に助けられたから今度は俺が助けたいんだ、うん、任せて必ずミッキーを連れて戻るよ、頼んだぞベントスโอเคครับ นะพาร์ทนี้ก็ต่อเนื่องเลยนะครับเลยไม่ได้พูดปิดกับเอ่อคลิปเมื่อกี้เลยนะโอเคงั้นสำหรับพาร์ทนี้ขอตัวลาไปก่อนครับไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าครับอย่าลืมฝากดูช่องของกัน แล้วก็ของป๊อปด้วยครับ ของป๊อปจะเป็นเพจเอ่อเขาพูดเขียนบทความไว้อยู่นะครับไว้เจอกันใหม่ พาร์ทหน้านะครับยังไงก็ทีมงานก็พยายามทำให้ดีที่สุดนะครับ ตอนนี้กำลังเล่งกันอยู่นะครับยังไงก็ ขอบคุณล่วงหน้าที่เข้ามาดูนะครับ ไปแล้วนะครับบาย